ครับทำให้เราเราเนี่ยรู้ว่าความปลอดภัยภายในบ้านเกี่ยวกับลูกไฟฟ้าเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆ สามารถที่จะทำอันตรายเราได้สายไฟต่างๆ อาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยแก่บ้านเราได้ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยหากเราดูแลรักษาดีๆ โดยการที่หมั่นตรวจสอบอยู่เสมอ ใช้สัมผัสของเราเช่น ตาดูนะครับ ดูสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นหูนะครับ ใช้สลับฟังเสียงอุปกรณ์ต่าง ๆ จากเดิมเป็นเสียงยังไง หากมีเสียงผิดแปลกออกไปยังไงเนี่ยเราจะได้รู้ แล้วก็จมูกนะครับ สามารถที่จะรับกลิ่นได้ ว่ามีกลิ่นไหมกลิ่นผิดปกติจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือไม่ด้วยสัมผัสต่างๆ เหล่านี้นะครับ จะสามารถป้องกัน เหตุที่เกิดขึ้นจากไฟฟ้าภายในบ้านได้ในระดับหนึ่ง แต่หากเรามีอุปกรณ์พวกเซ็นเซอร์พวกป้องกันภัยต่างๆ เช่น อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว เบรกเกอร์ หรือแม้แต่อุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์พวกนี้จะสามารถดูแลแทนเราในเวลาที่เราไม่ได้ที่จะตรวจสอบอยู่เสมอ เป็นการป้องกันโปรเทคไว้ระดับที่สอง และสิ่งที่นักศึกษาควรมีติดตัวหรือติดบ้านไว้ ก็คือไขควงวัดไฟครับ ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบอย่างเบื้องต้นนะ ที่จะใช้สำหรับดูว่าตั้งแต่อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟปลั๊กเรามีไฟฟ้าไหลผ่าน หรือมีไฟรั่วหรือมีกระแสไฟฟ้าอยู่สม่ำเสมอหรือไม่ ดังนั้น ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรา และเราใช้อยู่เสมอทุกครั้งทุกวัน เราควรที่จะดูแลตรวจสอบ เพื่อที่จะทำให้อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่นำประโยชน์มาสู่เรา ไม่ใช่อุปกรณ์ที่นำโทษมาสู่เราครับ